อ้าวธงชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้า เอาสีมาทาให้เป็นสามสี แต่กว่าจะเป็นไตลงพื้นนี้ เบื้องล่างยังมีเหลืองละตั้งมากมาย ทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชน หล่อรวมปักปนอนาคตลูกลลานไว้ เห็นพื้นธงไทย น้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดิน นานแค่ไหนที่คนไทยมือลืมรักชาติปล่อยตายลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน ถึงเวลาเลี้ยวมองธงคู่แผ่นดิน ฟังเพลงชาติให้ได้ยินสิ้งหัวใจกันและกัน ถ้าเห็นซ้ำสิ่งจากพื้นทองมือน เมื่อใดก่อเมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาจบแล้วจ้ะ เดินเดินด